สำหรับในบทที่ 2 นี้ เราจะมาทดลองสร้างโปรแกรมวาดรูปกันนะครับ โปรแกรมวาดรูป สามารถสร้างได้โดยวิธีการดังนี้ ก่อนอื่น เข้าสู่โปรแกรม MIT App Inventor 2 ก่อน ไปที่ Project Start New Project ตั้งชื่อโปรแกรมครับ ผมจะตั้งว่า Paint มื่อตั้งชื่อโปรแกรมแล้ว จะขึ้นหน้าจอของดีไซเนอร์ขึ้นมา ในโปรแกรมนี้เราจะทำการสร้างโปรแกรม หรือแอป ที่สามารถวาดรูปลงไปบนหน้าจอสกรีนหนึ่งของเรา คอมโพเนนต์ของโปรแกรมนี้เราต้องการคอมโพเนนต์ปุ่ม 3 ปุ่ม ได้แก่ปุ่มสีแดง ปุ่มสีน้ำเงิน และปุ่มสีเขียว สำหรับการเลือกสีของเส้นที่เราต้องการจะวาด โดยที่ปุ่มจะอยู่ตรงพาเลตของ User Interface ด้านซ้าย ตรงนี้ครับ ให้เราลากปุ่มลงมาเลยครับ 3 ปุ่ม เปลี่ยนชื่อปุ่ม ปุ่มแรกต้องการให้คลิกแล้วเกิดสีแดง ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสีแดง red เราอาจจะปรับสีแบ็กกราวด์ให้เป็นสีตามที่เราตั้งค่าก็ได้นะครับ ปุ่มที่ 2 blue สีน้ำเงิน และปุ่มที่ 3 Green สีเขียว จะเห็นว่าทั้ง3ปุ่มเรียงกันเป็นเส้นตรง ซึ่งจะเหลือขอบพื้นที่ว่าง มากตรงนี้นะครับ วิธีการให้ปุ่มทั้ง 3 ปุ่มเรียงกันเป็นแบบแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งแบบนี้สามารถทำได้ โดยการไปที่ แถบ Layout ไปที่แถบ Horizon Arrangement คลิกค้างไว้ แล้วนำลงมาวางเมื่อวางเสร็จจะปรากฏสี่เหลี่ยม กรอบสีเขียวขึ้นมา ให้เราลากปุ่มที่เราต้องการจะจัดวางลงมาวาง จะเห็นว่าปุ่มทั้ง 3 จะถูกเรียงตัวกัน ตามแนวนอน ต่อมาที่ต้องใช้ คือ Canvas แคนวาสเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่เราสามารถจะวาดรูปลงไปได้แคนวาสจะอยู่ในลิ้นชัก drawing and animation ให้เราลากแคนวาสลงมาวางบนหน้าจอ เมื่อเราลากแคนวาสลงมาบนหน้าจอแล้ว ให้เราไปดูที่ property ของ component canvas เปลี่ยน property width หรือด้านกว้างจาก automatic เป็น f i l l parents หมายความว่า ให้ด้านกว้างแสดงผลเต็มหน้าจอ กดโอเค เห็นว่ากรอบ สีเขียวขยายเต็มหน้าจอ ด้านสูง ตั้งไว้ที่ 300 พิกเซล ซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะวาดรูปลงไป เราจะเพิ่มปุ่มอีกหนึ่งปุ่ม คือปุ่มที่ทำให้สิ่งที่เราวาดลงไปนั้นหายไป หรือปุ่มลบภาพนั่นเอง ลากปุ่มลงมาครับ ตั้งชื่อ delete ลบ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้ว ต่อมา เราจะต้องเพิ่ม behavior หรือเพิ่มพฤติกรรมลงไปใน component คลิกไปที่ block editor ครับ จาก block editor เราจะต้องเปิด ลิ้นชักสำหรับปุ่มที่ 1 หรือ button 1 ปุ่มที่ 1 เราตั้งเป็นค่าสีแดง ให้เราเลือก When Button 1 คลิกดูลงมา บล็อกนี้จะสามารถอ่านค่าได้ว่า หากบ u t ทอนหนึ่งซึ่งเป็นบ u t ทอนที่แสดง สีแดง เกิดการคลิกจะเกิดอะไรขึ้น ให้เปิดลิ้นชัก Canvas ไปที่ Set Drawing Canvas Paint Color to แล้วนำมาต่อ ด้านหลังเว้น Button 1 คลิก อ่านได้ว่าถ้าปุ่ม Button 1 เกิดการคลิก จะทำให้ Paint Color ของ Canvas 1 ของเราจะกลายเป็นสี อะไรก็ตามที่เว้นช่องว่างไว้ ต่อมาให้เราเลือกสี จาก ลิ้นชัก Built-in สีจะอยู่ในกลุ่มของ Color คลิก Color จับจิ๊กซอสีแดงลงมาวางทำแบบเดียวกัน กับอีกสองปุ่มที่เหลือ ตอนนี้เราได้ behavior ของปุ่มทั้ง3ปุ่มแล้ว เรายังเหลืออีกหนึ่งปุ่ม คือปุ่มที่ทำให้ภาพ ที่เราวาดขึ้นหายไป หากปุ่ม delete ถูกคลิก จะทำให้เกิดพฤติกรรม ลบ หรือ call canvas 1 clear นั่นเอง เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้ หากจะทดลองเชื่อมกับโทรศัพท์ของเราโดยการไปที่ connect AI Companion จะพบว่าหน้าจอจะปรากฏขึ้นมา แต่ยังไม่สามารถกระทำการใด ๆ ได้คลิกก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เพราะเรายังไม่ได้เพิ่ม Touch Event Handler หรือการเรียกใช้การกดหรือการลากเพื่อทำให้เกิดเป็นจุดหรือเส้น มีวิธีการทำดังนี้ครับ ให้ไปที่บล็อก Editor เปิดลิ้นชัก Canvas ขึ้นมา แล้วเลือก when canvas touch วางลงไป บนบล็อก editor ในลิ้นชักแคนวาส เลือก call canvas draw circle นำมาวางลงไปครับ จะเห็นว่า draw circle คือการวาดจุดนั่นเอง ซึ่งจะมีตัวแปรอื่น ๆอีก center x center y radius center x ให้เรารับค่า x การรับค่า x ให้เราใช้เมาส์วางบนปุ่ม x ด้านบน จะมีการรับค่า get x การรับค่า y ให้เรานำเมาส์วางที่ปุ่ม y ก็จะเป็นการรับค่า y radius ในที่นี้จะเป็นค่าตัวเลข ค่าตัวเลขเราสามารถนำมาจากลิ้นชัก built-in mat ด้านบนสุด จะมีจิ๊กซอตัวเลข ให้นำมาวาง แล้วพิมพ์ลงไปตามที่ต้องการ ในที่นี้จะพิมพ์เลข 5 ค่าฟิลเท่ากับ true แสดงว่าเมื่อเราใช้นิ้วจิ้มลงไปบนหน้าจอ จะเกิดจุดขึ้น ให้ทดสอบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ จะเห็นว่าเมื่อเราแตะที่หน้าจอ จะมีจุดปรากฏขึ้น และถ้าเราแตะเปลี่ยนสีจุดก็จะเปลี่ยนสีตาม และถ้าหากเรากดที่ปุ่ม delete ภาพทั้งหมดที่เราวาดก็จะหายไป ถ้าทำได้แสดงว่าเราทำสูตรหรือเราเขียนโค้ดในบล็อกได้ถูกต้อง ต่อมา จะเป็นการเพิ่ม คุณลักษณะถ้าเราใช้นิ้วลากลงไปบนหน้าจอจะเกิดเส้น ตามที่นิ้วเราลากไป วิธีการคือ ให้เราไปที่ Block Canvas คราวนี้เปลี่ยนจาก When Canvas Touch กลายเป็น When Canvas Drag ที่แปลว่าลากลงมาแทน เมื่อลาก บล็อกเว้นแคนวาสแรกลงมาแล้ว ให้เราไปที่บล็อกคอ l l canvas drawline นำขึ้นมาใส่ ใต้เว้น canvas 1 drag จะสังเกตว่าจะมีค่าให้เราเติม คล้ายๆกับเว้น canvas 1 touch จะมีค่าของ coordinate x y แต่คราวนี้จะมี x 1 y 1และ x 2 y 2 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร x 1 y 1คือค่าที่เริ่มของการลาก ค่าเริ่มของการลาก เราเรียกว่าค่า previous x get previous x y ก็เป็น get previous y x 2คือค่าสุดท้ายก่อนที่เราจะยกนิ้วขึ้น เราเรียกว่าค่า current ให้เปลี่ยนเป็นค่า current x get current x และ get current y ทดสอบในแอปพลิเคชัน เปิดโทรศัพท์มือถือ สแกน AI Companion จะพบว่าถ้าเราลากนิ้วลงไปบนหน้าจอ จะปรากฏเส้นขึ้น เราสามารถตั้งค่าให้ขนาดเส้นใหญ่หรือเล็ก และตั้งค่าให้จุดใหญ่หรือเล็กได้ โดยที่เราต้องเพิ่มตัวแปรขนาดลงไป สามารถศึกษาต่อได้ในเวิร์กช็อปโปรแกรมวาดรูป 2